สวัสดีค่ะ ซากุระไอมอนค่ะ และที่ถืออยู่นี้นะคะก็คือ Apple Watch Series 6 รุ่นเซลูล่าที่มีวางจำหน่ายแล้วนะคะ และในคลิปนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าจะมีไฮไลท์เด่นอะไรบ้าง ไปชมกันเลยค่ะ You can handle ในกล่อง Apple Watch Series 6 รุ่น c e l l u l a มีกล่องตัวเรือนและกล่องของสาย Apple Watch ค่ะ กล่องแรกจะมีตัวเรือน Apple Watch Series 6 โดยรุ่นที่นำมารีวิวนี้จะเป็นตัวเรือนอลูมิเนียมขนาด 44มิลิเมตร สีน้ำเงิน ซึ่งเป็นสีใหม่ของ Apple Watch Series 6 ค่ะ ภายในกล่องยังมีสายชาร์จแบบแม่เหล็ก USB A ไม่มีหัวชาร์จมาพร้อมกล่อง เราจะต้องซื้อหรือหาหัวชาร์จที่รองรับพอร์ต USB A มาใช้งานค่ะ แล้วก็ยังมีคู่มือการใช้งานเบื้องต้น ส่วนสายที่มาพร้อมกันนี้ เป็นสายสปอร์ตแบนด์สีดีฟเนวี่โทนสีเดียวกับตัวเรือนเลยค่ะ ในกล่องจะมีสายอยู่ 2 ขนาด คือขนาด SM สำหรับคนข้อมือเล็ก และขนาด ML สำหรับคนข้อมือใหญ่ แนะนำให้เลือกใส่ให้พอดีกับข้อมือนะคะ ดีไซน์ตัวเรือนของ Apple Watch Series 6 จะมีความคล้ายคลึงกับ Apple Watch Series 4 และ Series 5 รุ่นที่ผ่านมาค่ะ แต่ใน Apple Watch Series 6 ใหม่จะมีสีใหม่เพิ่มเข้ามาก็คือสีแดงและสีน้ำเงินในตัวเรือนอลูมิเนียมค่ะ ปุ่มดิจิตอลคราวด้านข้างจะมีวงกลมสีแดงที่บอกว่าเป็น Apple Watch รุ่นเซลลูล่าในรุ่นนี้ก็ยังคงเป็นดิจิตอลคราวพร้อมการตอบสนองแบบสั่น ฝาหลังจะเป็นเซ็นเซอร์วัดหัวใจแบบออปติคอลรุ่นที่ 3 ที่วัดอัตราการเต้นของหัวใจ และวัดขึ้นไฟฟ้าหัวใจหรือ ECG ที่แม่นยำมากขึ้นค่ะ Apple Watch Series 6 รุ่นเซลูล่านะคะคงจะถูกอกถูกใจสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายอยู่เป็นประจำเพราะว่ารุ่นเซลูล่าจะช่วยให้การออกกำลังกายนั้นสะดวกมากขึ้นค่ะ เช่น เวลาที่เราวิ่งก็ไม่จำเป็นจะต้องพก iPhone ไปด้วย และยังสามารถดูการแจ้งเตือน รับสายโทรเข้าโทรออกและฟังเพลงได้ด้วยค่ะ ระหว่างที่เราออกกำลังกายนะคะ เราสามารถสลับเปลี่ยนประเภทการออกกำลังกายได้ ช่วยให้เราออกกำลังกายได้ต่อเนื่องมากขึ้น โดยที่ไม่ต้องออกจากแอป Workout ค่ะ เช่น เริ่มเดินเพื่อวอร์มก่อน แล้วก็สลับไปเป็นวิ่งกลางแจ้ง เมื่อวิ่งเสร็จแล้วก็กลับมาเป็นคูลดาวข้อมูลการออกกำลังกายทั้งหมดก็จะถูกรวบรวมและบันทึกไปยังแอปสุขภาพค่ะ นอกจากนี้คนที่ชอบออกกำลังกายพร้อมกับการฟังเพลง ก็สามารถเชื่อมต่อ Apple Watch กับหูฟังบลูทูธแล้วสตรีมเพลงมาฟังได้โดยไม่ต้องดาวน์โหลดมาไว้บนเครื่องสะดวกมากๆ เลยค่ะ Apple Watch Series 6 นะคะก็มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่น่าสนใจอย่างการวัดระดับออกซิเจนในเลือด โดยใช้เซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะซึ่งเป็นเซ็นเซอร์วัดระดับออกซิเจนในเลือด มีมาเฉพาะใน Apple Watch Series 6 เท่านั้นค่ะ วิธีการวัดระดับออกซิเจนในเลือดก่อนวัดให้เราสวมใส่ Apple Watch พอดีกระชับกับข้อมือก่อน จากนั้นก็เปิดแอป SpO2 ใน Apple Watch แนะนำให้อยู่นิ่งๆ นะคะ แล้วก็วางข้อมือให้อยู่ในแนวราบ โดยให้ Apple Watch หงายขึ้น แต่เริ่มต้น จากนั้นก็วางแขนไว้นิ่งๆ เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อวัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็จะเห็นค่าของระดับออกซิเจนในเลือดของเราค่ะ ซึ่งระดับออกซิเจนในเลือดจะแสดงถึงเปอร์เซ็นต์ของออกซิเจนที่เซลล์เม็ดเลือดแดงนำออกจากปอดไปสู่ส่วนต่างๆ ของร่างกายค่ะ ค่านี้จะช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจสุขภาพโดยรวมของตนเองได้ โดยทั่วไปแล้วค่าออกซิเจนในเลือดอยู่ในช่วง 95-100%ค่ะ ข้อมูลที่ได้จากการวัดระดับออกซิเจน ในเลือดจะมีประโยชน์ต่อผู้ที่ออกกำลังกายอยู่เป็นประจำ รวมถึงนักกีฬาที่ต้องฝึกซ้อมอยู่สม่ำเสมอค่ะ นอกจากนี้นะคะ Apple Watch Series 6 ยังมีฟีเจอร์ใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยชื่อว่ามาตรวัดความสูงแบบทำงานตลอด เมื่อเราสวมใส่ Apple Watch เดินขึ้นบันได ไต่เขา หรือทำกิจกรรมเกี่ยวกับความสูง มาตรวัดความสูงแบบทำงานตลอดบน Apple Watch Series 6 ก็จะแสดงความสูงที่เรากำลังไต่ขึ้นไปได้แบบเรียลไทม์ค่ะ สามารถดูได้ในแอปเข็มทิศ หรือจะตั้งค่าเป็นกลไกหน้าปัดเพื่อติดตามความสูงได้โดยไม่ต้องเข้าไปในแอป เหมาะสำหรับคนที่ชอบกิจกรรมประเภทปีนเขา ไต่เขา หรือทำกิจกรรมบนที่สูงค่ะ และอีกหนึ่งคุณสมบัติที่ทำให้ใครหลายคนตัดสินใจเลือก Apple Watch Series 6 ก็คือ คุณสมบัติแสดงหน้าจอแบบติดตลอดหรือ Always on Display ค่ะ ที่สามารถแสดงหน้าจอ Apple Watch ได้ตลอดเวลา ถึงแม้จะไม่ได้พลิกข้อมือขึ้นมาดูแต่ใน Apple Watch Series 6 นะคะจะมีความสว่างหน้าจอเพิ่มขึ้นกว่า Series 5 2.5 เท่า จึงทำให้การมองหน้าจอกลางแจ้งชัดเจนมากขึ้นค่ะ ต่อมาเรื่องของแบตเตอรี่ Apple Watch Series 6 นะคะก็มาพร้อมกับคุณสมบัติชาร์จเร็ว ที่สามารถชาร์จให้เต็มได้ในเวลาเพียง 1 ชั่วโมงครึ่งค่ะและการใช้งานก็ยาวนานถึง 18 ชั่วโมง ซึ่งรวมถึงการเปิดหน้าจอ Always on Display ด้วยค่ะ จากการใช้งานใน 1 วันของทีมงานโดยทำกิจกรรมออกกำลังกาย 30-40 นาที พร้อมฟังเพลงแบบสตรีมและสวมใส่ทั่วไป รับการแจ้งเตือนโทรเข้าโทรออกพบว่าการใช้งานทั้งวัน จากเช้าถึงเย็นแบตเตอรี่ลดลงประมาณ50%ค่ะ Apple Watch Series 6 รุ่น Cellular นะคะก็ทำงานร่วมกับ Watch OS 7 ที่มีคุณสมบัติใหม่มากมาย ไฮไลท์เด่นๆ เช่น การตั้งค่าครอบครัว หน้าปัดใหม่ การติดตามการนอนหลับ การตรวจจับการล้างมืออัตโนมัติ และการออกกำลังกายประเภทใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้งานแบบครอบคลุมค่ะ และ Apple Watch Series 6 รุ่นเซลูล่าที่เรารีวิวนี้นะคะ ก็มีคุณสมบัติพิเศษที่รุ่น GPS ธรรมดาไม่มีค่ะ เราสามารถรับการแจ้งเตือนได้รับสายโทรเข้าโทรออกได้ตลอดโดยไม่ต้องพก iPhone ติดตัวไปด้วย อีกทั้งยังสามารถฟังเพลงได้โดยที่ไม่ต้องดาวน์โหลดเพลงลงบน Apple Watch และที่สำคัญนะคะเฉพาะรุ่นเซลูล่าเท่านั้นที่รองรับการตั้งค่าแบบครอบครัว หรือ Family Setup ค่ะ หลายคนนะคะมีคำถามว่า Apple Watch Series 6 รุ่น Cellular นั้นเหมาะกับใคร ทีมงานขอแนะนำดังนี้ค่ะ Apple Watch รุ่นนี้นะคะ เหมาะสำหรับคนที่อยากได้ Apple Watch รุ่นสเปคสูงที่สุดในตอนนี้และมีงบประมาณเพียงพอที่สามารถซื้อได้ค่ะ ซึ่งบางฟีเจอร์ใน Apple Watch Series 6 เป็นฟีเจอร์ที่รุ่นอื่นไม่มีค่ะ เช่น การวัดระดับออกซิเจนในเลือด Always on Display ที่สว่างขึ้น รวมถึงอยากได้สีตัวเรือนสีใหม่ อย่างสีน้ำเงินและสีแดงในรุ่นอลูมิเนียม หรืออยากได้ตัวเรือนวัสดุอื่น ๆ ได้แก่ตัวเรือนสแตนเลสสตีล ตัวเรือนไทเทเนียม ที่เป็นรุ่น Edition อีกทั้งยังมีรุ่น Nike ตัวเรือนอลูมิเนียมและรุ่น Hermes ที่เป็นตัวเรือน Stainless Steel ให้เลือกอีกด้วยค่ะ สำหรับ Apple Watch Series 6 รุ่น Cellular มีราคาอยู่ที่ 16,900 บาทค่ะ สามารถสั่งซื้อได้ที่ Apple Store Apple Store Online และตัวแทนจำหน่ายค่ะ ติดตามอัปเดตข่าวสารดีๆ ได้ที่ช่อง iMode Official สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน สวัสดีค่ะ